เราครับ สวัสดีครับพวกผมครับไทย GN นะผมนี่อยู่เกมคอ u n t e r s t ไ i k นะผมก็มาเปิดกล่องกันในวันนี้นะครับ หลังจากที่ทุกคนดูเมื่อกี้นะครับ ก็จากที่เห็นได้ว่าเราแพ้มา2ตาติดนะก็เลยเออ มาเปิดกล่องย้อมใจดูนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับ ในคังวุฒิเรา เออ เอาชิบหายดูดูดูผมลืมไปมาต้องซื้อกล่องก่อนนะครับโอเค นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นดังนั้นนะครับผมขอเปิดทัวร์เลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะนี่ครับ ก็เดี๋ยวเออนี่เลยดีกว่า ดังนั้นเออสอนสอนไปเลยดีกว่า นะครับ น้องบางคนอยากซื้อเกมในสตรีมหรือว่านะครับอยากซื้อไอเทมในเกมอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะผมโอเคนะตอนนี้ผมมีทูบเลดอยู่500เว้ยก็คือง่าย ๆเลยใช่ไหมคือบางคนเนี่ยไม่มีนี่เว้ยไม่มีอะไรล่ะไม่มีบัตรเครดิตนะครับในการซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมต้องการ ซื้อโดยใช้ทูบเลตด้วยสามารถทำได้นะครับง่าย ๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะผมก็คือเข้าหน้าทูบเลตอย่างนี้นะผมแล้วก็ไปตรงวีการ์ตรงนี้นะครับต่อไปเลยนะก็คือเราจะสร้างบัตรไอ้นี่นะผมนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลของเราไปนะครับผมผมก็ใส่ไปเลยนะนะฮะเดี๋ยวใส่ชื่อนามสกุลตรงนี้ไปนะผมแล้วก็โคตรง่ายเว้ยเนี่ย คือเรามีแอปทูบเลตใช่ป่ะแล้วก็ไปเติมมาเนี่ยไปเซเว่นนี้ครับผมเติมทัวร์เลทห้าร้อยอย่างเงี้ยคือผมเมื่อกี้ไปเซเว่นมาแล้วเติมทัวร์เลทมาห้าร้อยแล้วนะครับก็ นี่ ครับผมก็อย่างที่บอกไปใส่ชื่อปุ๊บกด next ไปเลยเนาะเนี่ยผมแล้วก็เรียบร้อยสร้างนี่ไปตรึงนี่ครับผมแค่นี้เราสามารถซื้อได้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาลองเติมกันว่าใช้ได้หรือเปล่าจริงปะเนี่ยครับ ซื้อเลยสิซื้อเลยสิง่ายมากๆง่ายมาก ๆ กดเพิ่มเงินไป แล้วกดเพิ่มเงินไปแล้วกดเพิ่มเงินนะผมเมื่อกี้เราเชื่อมอะไรใช่ปะเนี่ยครับผมก็นั่นแหละเนี่ยจึงเห็นไหม คือเราเชื่อมเงินเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยคือเมื่อกี้เรากดเพิ่มบัตรไปแล้ว ก็ไม่ต้องอะไรมากมายฮะ นี่กดเพิ่มเงินไปสิ เรียบร้อย นางติ้งขึ้นมาอย่างี้คือมันนางติ้งเพื่ออะไรนะครับ ก็คือ นะครับอ่าอ๋อเยี่ยม เยี่ยมเบยเห็นนะ เห็นนะ เห็นแล้วนี่ครับ ตอนนี้ก็เรียบร้อยเห็นนะทุกคน นะครับเรียบร้อยนะผมผมซื้อมาแล้วหนึ่งคีนะครับ ตอนนี้เราต้องซื้อเพิ่มดิ โถซื้อคีฟินิกหมดเลยเหรอวะนี้คือแบบว่าผมผมเหลือ 94 บาทด้วยโอ้โหมี 89 ซื้อมา 5 คีโอ้โหซื้อมากี่คีวะเมื่อกี้ 5 คีนะครับดังนั้นเราต้องซื้อกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อกล่องก่อนด้วยแล้วเรามาดูกันว่าจะได้อะไร ตอนนี้ผมถึงเวลาการเปิดกล่องแล้วนะผมตอนนี้นะครับมีอยู่ 6 คีย์ 6 กล่องนะครับก็ผมซื้อมเพิ่ม 1 คีย์นะครับแล้วก็เป็นฟีนิกหมดเลยเว้ย นี่ครับผมชอบกล่องนี้มากเลยนะครับก็เพราะว่ามันมีอินี่นะผมนี่ไง AWP อชิมอไว้ แล้วก็ราคาแบบเออหลายบาทอยู่นะคือแบบว่า 6 กล่องอะไม่คิดว่าเราจะได้เยอะเว้ยก็ขอขอสักนิดอะของแบบเออสีทองสีทองอะเออนะครับก็ออย่างหนึ่งนะครับถ้าใครใช้ทัวร์เลตเนาะนะครับ ก็อย่าลืมมาโหลดและสมัครไว้ด้วยนะเว้ยคือมีนะครับมีลุ้นรางวัลด้วยนะ Nintendo Switch นะครับใน 20 เครื่องในเดือนนี้นะครับก็สมัครไว้ลุ้นรางวัลก็ได้เนาะนะครับถ้าใครอยากเล่นเนี่ยเออสมัครไว้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านด้านล่างนะ อย่าลืมด้วยโหลดโหลดโหลดมา สามารถซื้อสตรีมซื้อแอปใน Google Store ใน Play Store ซื้อแม่ซื้อได้หมดอะ่ะเออนะครับเหมือนเป็นบัตรเครดิตส่วนตัวเออในโลกออนไลน์ก็ทุกคนผมว่าถ้าใครซื้อเกมบ่อยๆเนี่ยเออน่าจะรู้แล้วก็มีอนี้ไว้อยู่แล้วเนาะนะครับก็สามารถทำตามได้เลยในต้นคลิปเนาะ นะครับผมแล้วก็มีโค้ดแจกด้วยนะเว้ยเป็นโค้ดของผมเองนะครับก็ถ้าใส่โค้ดของผมเนี่ยรุ่นรับนิวเทนโนสวิตด้วยนะครับผม อย่าลืมเลยกันมีไอเทมเสริมความเทพด้วยนะครับสำหรับทุกคนอย่าลืมกรอกโค้ดแล้วกันนะครับผมสามารถกรอกโค้ดได้ในวันที่ 19นะครับผม 19พฤษภาคมนี้นะครับก็อย่าลืมกรอกโค้ดเลยนะผมโค้ดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมโค้ดขึ้นอยู่นี่เลยนะครับโอเคนะครับผม เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลย ดีกว่านะครับตอนนี้กล่องแรกโอเคจัดไปเราต้องเปิดตรงไหนดีวะเปิดตรงนี้ด้วย ปึ๊บกล่องแรกครับผมนะครับ หูสีทอง ทองโอ้โหโอ้ยน้ำเงินอลามชิวนะตึ๊กเอ้ยอุตส่าห์เติมตั้งหลายบาทเอ้ยทัวร์เลต้องให้โชคดูดินะครับพ่ออย่าลืมอีกทีอย่าลืมดาวน์โหลดทัวร์เลตนะจ๊ะ มาทัวร์เลตต้องให้โชคเว้ย อุตส่าห์เติมจากทัวร์เลตมันเติมไวๆไม่น่าเลย มันจะเปิดไวเหมือนทัวร์เลตปะวะ คือทูบเลตมันมันเติมง่าย อ่ะเออนี่ครับซื้อของจากทูเลตมันง่ายไง ไม่รู้ว่าเปิดของมันจะแย่เชิบหายแล้วชิบหายแล้วปึ๊ดไปเลยอู้จงมาสีสีแดงสีเออเออเกาหัวละโอ้ยก็มีอยู่แค่หกกองที่ทำยังไงวันนี้โอ้ยโอ้ย ผมนี่เกาหัวยิงเลยเอาแล้วหูยนี่เป็นปืนอะไร ไม่เอา กล่องห่วยแตกมากอือหือไปสองกล่องแห้งมาเลย โอ้โห พร้อม พร้อมหน้า พร้อมตากันมาเชียวนะเว้ย โอเค ต้องทำใจนิดนึงนะผม ก่อนเปิด ปึ๊บไปเลย หุยหลับตาหลับตาก่อนโอ้โห ทึกนาเซอร์สตรอมบูชิกี้อ้ยจุก จุก จุก โอเคก็ต้องบอกว่าจุกโคตรจะจุก นะครับอีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปเว้ยทูวอลเล็ตนะผมเขาจะแจกไอเทมไอเทมเสริมความเทพด้วย นะครับ เฉพาะ 100 คนแรกในวันที่ 31 นะครับ ถ้าใครอยาก เสริมความเทพมาเว้ย โลดเลยทูบอลเลตอยู่ใต้ล่างใต้ล่างเนี่ยใต้ล่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างนะผม ก็สามารถซื้อ เกมได้นี่ครับ กดแม่งเลยเว้ยหูลิงสามกล่องเองนะเจ๋งอ่ะเริ่มน้ำตาตก หลายบาทอยู่ถึงจะราคาน้อยสำหรับบางคน แต่ก็เออไม่น่ามาทางลัดเลยโอ้ยอารามเชียวนะเอ้ยยังไม่หมดหวัง บอกเลยยังไม่หมดหวังเหลืออีกสองกล่องนะผมถ้าไม่กินมันเริ่มไม่ดีแล้ววะ โอ้กินเริ่มไม่ดี โอ้ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเออต้องทำใจต้องทำใจอึบไปเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดูดูดูดูดูโอ้ย โอ้ยฟอร์มาเซอร์เจนเจ็ดแค่เจ๋งคือบอกว่าถ้ากล่องสุดท้ายนะเว้ยคือเราไม่ได้สีแดงหรือว่าจะเป็นนะครับ สีทองคือเจ๋งแน่นอนโอ้โหขอทำใจแบบโอ้โหเล่นไมค์ครับอยู่ดี ๆ ไม่น่ามาซื้อโกเจ๋งชิบหายโอเค ต้องเขาต้องมีสายศาสตร์การเปิดกล่องนะครับ เปิดตรงมุมแม่งจึ๊บปุ๊บเอามา มาหน่อยเพื่อนฮึบหลับตาโอ้โหวุ้ยสุดยอด เกมนี้โอ้ย เจ๊งเหรออู้ชิดเก้ดูซีวิตังเหลืออะไรวะโอ้โหหกเห่นความเจ๊งหมดไปแล้ว หกร้อยกว่าบาทโอ้เหอะอู้เจ๊งนะครับโอเค วันนี้ก็พามันเจ๊งสุดยอดทุกคนมีคนบอกให้เอาเงินมาละลายเล่น เงินมีเยอะแล้ว ทุยตังไม่มีจะกินข้าวเลยก็ เจ๊งจนได้นะครับก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่อยากซื้อเกมง่ายๆโหลดเลยทูวอลเล็ตนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดไทจเนะเว้ยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันเนี่ยผมโอเค วันนี้จากลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมโหลดทูวอลเล็ตนะเว้ยเยอะๆเนี่ยผมเพราะแอปนี้ใช้ง่ายใช้สบายมากๆนะครับไม่ต้องอะไรมากมาย สามารถดาวน์โหลดได้ตาล่างเลยนะผมโอเค วันนี้ครับจากลาไปก่อนนะครับใครอยากให้เจงอะไรหรือว่าทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับวันนี้จากลาไปก่อนจริงๆแล้วครับผมบ๊ายบาย